พันเดียวก็พันเดียวแต่วันนี้ผมจะลองชาเลนจ์แบบว่าเออไม่ต้องเล่นพนันดูนะวะนะแบบว่าไม่ต้องสุ่มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะคือ8คูณ8แบบนี้เลยมาดูว่าจะแตกหรือเปล่าจะบวกหรือเปล่ามารอดูกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ลองดูผมไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันจะแตกหรือเปล่าลองดูครับผมก็ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันเนี่ยมาถึงก็เอาเงินก็อย่างกโตเห็นปะคูณ8 มันก็พอแล้วเพื่อนเชื่อผมดิมันต้องได้แหละ อยู่ที่ดวงเรา เออ เห็นไหมเอาเรื่องอยู่ยังไงต่อไหลไหลหรือเปล่าไหลไหลหรือเปล่า โอ้โห ไม่ไหลว่ะไม่ไหลแต่ไม่เป็นไรใกล้จะได้กำไรแล้วใกล้จะได้กำไรเคด้วยสวยงามเคด้วยกับตัวแพงมาอยู่อ่ะ แล้วยังไงกันต่อดิไหลลเป็นเพื่อนอย่างนั้นอะไรด้วยวายช่องสองเข้าอย่างนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วดิวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วสวยงามกำไรเน้นๆเห็นผมบอกเลยเช็ดเคแปดคูณแปดไม่ก็พอแล้วเว้ยโอ้โหเอาเรื่องกับเบื้องเราจัดจัดแลวดูวายมาการันตีการแต่งงี้ก็สวยงามแล้ววายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วใช่ไหมสู่อ่ะ อะไรนะช็อตฟิวชิปหายเลยโอ้โหพูสาพูดอย่างอลังการแม่งช็อตฟิวจัดแต่ไม่เป็นไรเมกาไป 856บาทนะ สวยงามอยู่มาดีมาดี กำไรเน้นๆกำไรเน้นๆไม่เลย ขอยนิดนึงได้ไหมขอยนิดนึงได้ไหมสเปินสุดท้ายนะ ขอยสักดอกนึงมาสวยเคด้วยกับถุงทองนะ เอาเรื่องยังไงกันต่อ ไหลๆซะด้วยไงแล้วลุงมันไหลซะด้วยแล้วยังไงกันต่อไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้โหชิงมันเข้าเฉยเลยวะโอเคก้อนใหญ่ก้อนโตส่งท้ายไปอีกก้อนหนึ่งก็ับดจังหวะนี้นะ 416 บาท เอาเรื่องกับเบื้องราว จัดไปครับผม แตกทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย แตกทั้งหมด2,064โอ้โหซื้อพันเดียวนะ กำไรพันกว่าบาทเลยนะผมไป ขอจะขายไปเบ็ด 30 กันเลย ยัดกันต่อมาเราเป็นสเก็ตเตอร์5ตัวว่ะ10สปินเนี่ยเอา 10สปินคูณ8 ได้แหละมาอันนี้คืออยู่ที่ดวงเลยนะว่าจะได้สเก็ตเตอร์กี่ตัวนะลุยครับผมรอดูกันผมว่าคูณ8มันก็พอแล้วเมื่อเชื่อผมดิมันกำลังดีเว้ย ถ้าเราโลภเกินเดี๋ยวมันจะไม่ได้เลยไง อย่างน้อยนี้ก็ยังได้ลุ้นว่าจะแตกไม่แตก ยังไงยังไงเฮ้ยแตกหน่อยดีเฮ้ย อย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้ว อย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วคูณแปดมันไม่พอหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่ใช่คูณแปดไม่พอ สปินแม่งไม่พอ เอออย่างนั้นแหละสวยงามแล้ววายช่องสามว่ายังไงดีไหลๆต่อหรือเปล่าสวยงามเพื่อนคิว เออไอสิบมาต่อไปต่อ เรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆอย่าหยุด หยุดซะก่อนว่ะสองสเปนสุดท้ายเว้ยเฮ้ยยังไม่ได้สักครึ่งหนึ่งนะ เออเอาเรื่องอยู่เคด้วยช่องสองว่าไงเคด้วยไหลอย่างนั้นแหละสวยงามไปกันต่ออย่าหยุดเพื่อนไปต่อ โอ้โหรอบนี้ขาดทุนเว้ยพอ10 สปินแม่งขาดทุนพอ8สปินแม่งได้กำไรอะไรของมันวะเนี่ย แต่ไป 612 บาทนะวนะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับผม ไปพันห้าต่ออีกรอบหนึ่งแก้มือกันหน่อย แปดคูณแปดนี่แหละมาลุยลุยลุยลุยลุยก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะครับแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะเพื่อนจัดไปสวยงามเห็นมามาแล้วเว้ยมาแล้วนี่ไงของจริงของจริงเนี่ยของจริงก้อนใหญ่ก้อนโตมาตั้งแต่เริ่มไปเลยรอบนี้เช็ดเค เอาเรื่องว่ะไม่กลับไป1,080 บาทนะยังไงกันต่อดี แล้วดูวายเข้าอย่างนี้วายเข้าอย่างนี้ก็สวยงามดีครับเช็ดเคเอาเรื่องกระเบื้องเราแล้วไอ้เขียวมาต่อไอ้เขียวไหลหรือเปล่าว่ายังไงดีไอ้เขียว ไอ้เขียวโอ้โหไม่แตก แต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาจากไอ้วายเต็มครับเมื่อกี้นะสองงพันนหึ่ร้อยกว่าบาทเช็ดเคเอาดิเออมันต้องอย่างนี้ดีวะค่อยคุยกันได้หน่อย ไปลุยกันต่อเออนิดหน่อยก็เอาหมดอ่ะมาสองสปินสุดท้ายครับผมว่ายังไงดี เออ ยังได้อยู่ไอเคด้วยยังไงต่อไหลๆไปเพื่อนขอไหลๆโอ้โหไม่ไหลวะสปินสุดท้ายแล้วเว้ยสปินสุดท้ายละอีกนิดนึงมาหมดกล่องไปซะก่อนนะ แตกไปทั้งหมด 3,336บาทนะโอ้โหเลขสวยซะด้วยไงแล้วมันเลขสวยซะด้วยไงไปขอจาไปเป็น50 กันต่อเลยแล้วกันนะครับ2,500 เลยวะ2,500 เลยเลยวะอ่าเป็นเป็นเจ็ดสิบไปเลยดีกว่าถ้าสองพันห้าเอายินไปเลยแม่งเลยเออมาดิ วัดใจ วัดใจเว้ยมาแปดคูณแปดนั่นแหละ จัดไปครับผม ขอแจมแจมดี ขอแจมแจมดีเบดเจ็ดสิบนะโอ้โหซื้อไปสามพันห้าทำใจนานจัดนะเมื่อกี้จริง ลองดูแล้วกันดอกแรกมาก็หกร้อยกว่าบาทเลยว่าเอาเรื่องแองวดูวายไหลแล้วดูวายไหลช่องสามนี้ก็สวยงามดีครับเคด้วยกับกบ 7K ตัวแพงซะด้วยอะไรนแง้งกันต่อแล้วไปกันต่อหน่อยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไปต่อก็ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ครับผมจังหวะนี้เมกะไป 2,520 บาททวนนะไปไปไปไปต่อไปต่อขอจำแจมีขอตัวแพงๆมาแล้วเลยพันเดียวเนี่ยจะได้จะได้กำไรแล้วนะไอเขียวเข้าหวาเขียวเข้าเอาเรื่อง อีกนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นกำไรอยู่แค่เอื้อมครับผม มาหน่อย สวยงามเจเจ ไปยังไงต่อ ไหลหรือเปล่าโอ้โหเขียวเต็มเลยแต่ไม่ไม่มีช่องสองเสียดาย เคด้วยมาสวยงามครับผมจังหวะนี้กำไรเน้นๆแล้วที่เหลือนี่คือกำไรแล้วนะขอหน่อย ขอเก็บกำไรกันหน่อยดีกว่า2สับเป็นสุดท้ายครับผมยังไงดีขออีกดักดอกหนึ่งก็ดีมาสักดอกหนึ่งเออเอาเรื่องอยู่จังหวะนี้ยังไงกันต่อไหล ๆ ไปอย่างนั้นแหละเพื่อนที่กูต้องการเออป่ายาวป่ายาวไปเอเอยังมาต่ออีกแล้วยังไงกันต่ออีกดอกหนึ่งครับผมไว้ช่องสองจังหวะนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังกันแล้วหรือเปล่าเออสวยงามอารามแต่อะไรตะลึงไปดิครับรออะไรไว้ช่องสองโคตรแจ่มอะ ก็มาดิครับก้อนโคเนี่ยเขาโตไปอีกหนึ่งก้อนส่งท้ายกันไปนะ 2,044 บาทเช็ดเค เอาเรื่องกับเรื่องราวจัดจัดกำไรเน้นๆว่ะกำไรเน้นๆเว้ย 5,712 บาทถ้าซื้อไป 3,500แต่5 0 0อ่ะโอ้โหกำไร 2,000กว่าบาทแน่ๆลองเบ็ดร้อยนึงแบบว่าขำๆกันนิดนึงแล้วกันเนาะมา สักเอ่อสิบสปินไปปึ๊บสวยอยู่ดอกนี้ 250ยังไงต่อเคด้วย เคด้วยไม่เข้าว่ะเว้ยไอเขียวมาสวยยังไงต่อไหลๆไปเพื่อน ขอไหลๆขอไหลๆหน่อยดีวะ โอ้โห้หแล้วตัวแพงจังหวะนี้เช็ดเคหัวสิงโตนะ หัวสิงโตเรื่องอยู่ 750ว่ะเอาเรื่องถือว่า เอาเรื่องเลยสปินสุดท้ายแล้วว่าง่ายโอเคหมดกองไปแล้วว่ะอ่า อยากให้เลขมันสวยประ่าเหลือ 6,000 เปได้ไหมอืมหกพันเปมาหกพันเปเล่นเบ็ดบาทหนึ่งแล้วกันนะขำๆขำๆส่งท้ายให้มันเหลือ6,000เปนะ อออย่าแตกให้กูอีกเนาะ กูจะเอาคำคำมึงจะแตกทำไมล่ะ เออ เรียบร้อย หกหูไปแล้วมันมีเศษ 20สตางค์มาจากไหน วะนะมันแตกทำไมวะเมื่อกี้ โอเค ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ก็ถือว่ากำไรเน้นๆอยู่ดีนะครับหนูนะวันนี้ผมทุนมาเท่าไหร่นะ ประมาณอ่าพันห้าว่าน่าจะพันห้าร้อยบาทก็กำไรไปในเน้นประมาณ4ี่พันห้าเลยนะครับโอ้โหถือว่าสุดจัดเลยนะ เกมแปะนอนนี่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริง ถือว่าชาเลนจ์ที่เรากดแบบว่า8ปดคูณแปดไปเลยนี่คือสำเร็จนะครับ ถือว่าแจ่มเลยเออ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับผมและใครสนใจตามมาเล่นนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประหมดเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ ที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะครับนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมด้วยนะเมื่อนะเนี่ยเชื่อผมนี้ตามมาเล่นแปะนอนแล้วก็ตามตามสูตรผมเนี่ยไม่ต้องไปลงไปลุ้นแล้วนะเออกดไป8ปดคูณแปดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กำไรเองนะครับเชื่อดีโอ้โหแตกดิบแต่ดีจริงโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากให้ผมลองมาเล่นเกมไหนก็เมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเมื่อนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ